เราลองมาดูตัวอย่างของการลงทุนเน้นคุณค่านะครับของบัฟเฟตอีก 2 ตัวอย่างครับ แล้วก็จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมอีกนิดนึง จากนั้นเราจะไปสู่เว็บไซต์ต่างๆ ที่จะมาเป็นเครื่องมือในการช่วยการลงทุนของเรานะครับอ่าเริ่มที่ตัวอย่างแรกนะครับ Washington Post เลยอันนี้ก็เป็นออีกหนึ่งตัวอย่างที่บัฟเฟตลงทุน แล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีเลยนะครับ แล้วก็ถือยาวมากเลยนะฮะ หลายปีมากที่บัฟเฟตถือมานะครับเราลองมาดูกันนะครับ ในปี 1974 นะครับมิสเตอร์มาร์เก็ตหรือตลาดเนี่ยก็ให้มูลค่ากับวอชิงตันโพสต์ที่ประมาณ 80 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ80 ล้านเหรียญสหรัฐ เราจะชอบพูดกันว่ามิสเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยเบนแกรมเขาบอกไว้ก็คือ เวลาที่เราดูหุ้นเนี่ย ราคาที่เปลี่ยนไปทุกวันเนี่ยจะเหมือนคล้ายกับคุณตลาดที่จะมาต่อรองกับเราว่า เอ้ยวันนี้เราจะขายที่เท่านี้นะครับคุณจะซื้อไหมนะครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นการสอนจิตวิทยาในการลงทุนของเราแล้วว่ามีคุณตลาดมาคุยกับเราทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะซื้อหรือเราจะขายดี เราก็ต้องมาประเมินว่าเออมูลค่าของบริษัทนั้นเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ไปคุยกับคุณตลาดกันนะครับวอชิงตันโพสต์เนี่ยณตอนนั้นนะครับ ไม่มีหนี้เลยนะครับเป็นแบบว่าหนี้น้อยมากนะครับ แล้วก็นะครับ มีทั้งวอชิงตันโพสต์เป็นหนังสือพิมพ์นะครับ มีสถานีวิทยุด้วยนะครับ แล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับ ในตอนนั้นนะฮะที่ลงทุนบัฟเฟตเขาก็ได้บอกไว้นะครับว่า ถ้าคุณถามนักวิเคราะห์เนี่ยมูลค่าที่จะให้กับ บริษัทวอชิงตันโพสต์เนี่ยประมาณเท่าไหร่ คุณก็สามารถจะได้ตั้ง400นะครับ500 ล้าน 600 ล้านได้เลย แต่ในช่วง 1974อย่างที่เราได้เห็นตัวอย่างไปแล้วนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างซบเซาเลยนะครับมีแต่คนขายนะครับ เพราะฉะนั้นวอชิงตันโพสต์นะช่วงนั้นเนี่ยอยู่ที่ 80 ล้านเหรียญนนะฮะ แต่คุณถามนักวิเคราะห์เนี่ยเขาสามารถอาจจะให้คุณได้ตั้ง 400นะครับถึง 600 ล้านนะครับนะ ถ้าถ้าคุณยังไม่มั่นใจคุณก็ดูในมูลค่าที่ค่อนข้างต่ำเลย3ถึง400 ก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าช่วงในการที่คุณจะซื้อเนี่ยสามถึงสี่ร้อยหรือสี่ร้อยถึงห้าร้อยเนี่ยมูลค่าที่คุณคิดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยหรือสี่ร้อยถึงหกร้อยเนี่ยแต่ถ้าบริษัทนั้นขายอยู่ในตลาดที่แปดสิบล้านเหรียญอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับ ก็คุณไม่ต้องทำอะไรที่มันแบบ โอ้โห ตรงเป๊ะอะไรมากมายเลย ถ้ามูลค่า3สี่แล้วคุณซื้อได้ที่ 80เนี่ยนั่นแสดงว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีนะครับนี่ก็ไม่ค่อยมีนะครับบริษัทนี้ห้าปีนะครับ ใน 5 ปีแรกที่เขาลงทุนในวอชิงตันโพสต์เนี่ยตอนนั้นที่เขาเห็นว่าโอ้มันต้องเป็นบริษัทแห่งการลงทุนที่น่าจะดีเลยนะครับ หุ้นของวอชิงตันโพสต์ก็ขึ้นมา 4 เท่านะเพราะฉะนั้นได้ผลตอบแทนประมาณ 31.9%ต่อปีนะครับของวอชิงตันโพสต์นี่ก็คือเป็นการลงทุนเน้นคุณค่านะครับก็คือได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงเลยนะฮะแล้วก็ 10 ปีให้หลังนะครับหุ้นของวอชิงตันโพสต์ก็ขึ้นมานะครับ ก็ 10ล้านนะครับก็ขึ้นมาเป็น 150 ล้านที่ลงทุนไป ก็ได้ประมาณสัก 31%ต่อปีนะครับผลตอบแทนที่เขาได้ใน 10 ปีที่เขาลงทุนในวอชิงตันโพสต์แล้วก็เขาก็ถือต่อจากนั้นมาอีกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวในวอชิงตันโพสต์เป็นการลงทุนแบบเน้นคุณค่าจริงๆเลยก็คือมูลค่าแล้วซื้อในราคาที่ต่ำกว่าค่อนข้างมาก โอเคออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ Western Insurance นะครับ อันนี้ก็คือที่บัฟเฟตก็ได้ลงทุนด้วยนะครับ ตอนนั้นเนี่ยบัฟเฟตอายุประมาณ 20 ปีนะครับเขาก็อ่าน Moody's Bank and Finance Manual นะครับ มีประมาณ 1,000 หน้าเนี่ย อ่านในเล่มนี้เนี่ยสองรอบนะครับ ผมก็อยากรู้ว่าออตอนที่ผมเรียนอยู่ที่อเมริกา ก็อยากรู้ว่าบัฟเฟตเนี่ย เขาอ่านในพวกนี้หนังสือเล่มพวกนี้มันเป็นยังไง อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไง ผมก็ทำคล้ายๆ กับบัฟเฟตเลย ก็คือขับรถเลยนะครับขึ้นไปที่นะฮะเพนซิลเวเนียที่วอร์ตันนะครับจะมีห้องสมุดอยู่ University of Pennsylvania นะครับจะมีห้องสมุดของโรงเรียนธุรกิจของเขาเลยนะฮะผมก็เข้าไปดู ซึ่งก็จะมีหนังสือไอ้ Moody's Manual พวกนี้เต็มไปหมดเลยในห้องสมุด ผมก็โอ้โหไปนั่ง ดูเลยว่าอ๋อบัฟเฟตเขาอ่านหนังสือมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับแต่ละหน้าแต่ละหน้าเนี่ยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจนะครับทุกๆหุ้นเลย แล้วเป็นตัวเลขที่เป็นสรุปของแต่ละบริษัทให้ให้นักลงทุนได้เห็นว่าเออบริษัทนี้เป็นยังไงกิจการคืออะไร ผลตอบแทนเป็นยังไงการดำเนินงานเป็นอย่างไร ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาเห็นตัวอย่างพวกนี้ดูซิว่า ที่วอร์เรนบัฟเฟตดูเนี่ย ที่วอร์เรนบัฟเฟตดูข้อมูลต่างๆ ของบริษัทเนี่ย มันเป็นประมาณไหนนะครับ อ่ะเราย้อนกลับมาที่ Western Insurance ในอตอนตอนที่เขาอายุ 20 ปีเนี่ยนะฮะเขาก็ได้อ่านแล้วเขาก็เจอบริษัทนี้แหละนะครับ Western Insurance นะครับเป็นบริษัทที่พอดูแล้วเออเป็นบริษัทที่ดีนะครับดำเนินกิจการได้ดีนะฮะ PE ratio อยู่ที่ 1 นะครับ ราะฉะนั้นนั่นแปลว่า ราคาต่อ กำไรเนี่ยเท่ากัน1นั่นแปลว่าอะไร แปลว่าใน1 1ปีเนี่ยในปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยได้กำไรมาเนี่ยถ้าคุณซื้อหุ้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณคุ้มทุนทันที ในปีแรกนะครับได้กำไรทันทีนะฮะปีถัดไปนี่ได้กำไรแน่นอน ถ้าซื้อหุ้นตัวนี้ กำไรเท่ากับราคาที่คุณซื้อเลยนะฮะในปีนึงนะฮะเขาก็อ่านข้อมูลเกี่ยวกับไอ้บริษัทนี้เนี่ย หลายรอบอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีก ว่าเฮ้ยทำไมมันถูกได้ขนาดนี้ก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้เจออะไรที่ผิดปกติเกี่ยวกับบริษัทนี้เลยนะ PE อยู่แค่หนึ่งนะครับซึ่งซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ย PE จะอยู่ที่ประมาณสัก 10 กว่ากว่าโดยเฉลี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณสัก15 16นี่ PE อยู่ที่1นะครับเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นโอ้โหค่อนข้างที่จะถูกมากๆ เขาเขาก็เลยบอกว่าไม่มีใครจะบอกคุณหรอกนะครับเกี่ยวกับไอ้บริษัทแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องหาเองนะครับคุณจะต้องเปิดหาเอง คุณจะต้องพยายามที่จะหาเอง ถ้าจะเป็นนักลงทุนเล่นคุณค่าจริงๆ คุณจะต้องหาอะไรพวกนี้ด้วยตัวเองนะครับก็อย่างที่บัฟเฟตทำก็คือเปิด Moody's Manual ไปเรื่อยๆ ทุกหน้า ทุกหน้าทุกหน้านะครับแล้วเขาก็เจอด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้น นี่เป็นตัวอย่างนะครับของหุ้นนะครับทั้งสองหุ้นไม่ว่าจะเป็น Washington Post แล้วก็ Western Insurance นะครับที่บัฟเฟตได้ลงทุนในขณะนั้นนะครับก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับมูลค่าที่ควรจะเป็น คราวนี้คำถามว่าแล้วนักลงทุนอย่างเราล่ะถ้าแบบบัฟเฟตดูจากที่บัฟเฟตได้ลงทุนแล้ว นักลงทุนอย่างเราเป็นอย่างไรนะครับ อย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่ถ้าเราเป็นนักลงทุนรายย่อยเนี่ยนะครับ เราสามารถที่จะซื้อหรือขายหุ้น แล้วเราก็อาจจะไม่ได้กระทบกับราคาอะไรขนาดนั้น เพราะว่าเราอาจจะเป็นตัวเล็กหน่อยในการลงทุนนะครับ ไม่เหมือนบัฟเฟตถ้าเราเทียบกับบัฟเฟตนะฮะบัฟเฟตเวลาถ้าเขาตอนนี้บริษัทเขาใหญ่มาก เวลาที่เขาจะซื้อหุ้นตัวไหนเนี่ยมันก็อาจจะกระทบราคาถ้าเขาซื้อทีนึงเนี่ยราคาก็จะเด้งขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับ แต่สำหรับเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นนักลงทุนรายย่อยหน่อย ถ้าซื้อหรือขายก็อาจจะไม่ได้กระทบกับราคาขนาดนั้น เพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อได้เปรียบในการลงในการลงทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อยนะครับคราวนี้คุณก็ต้องซื้อหุ้นดีที่สุดนะครับ ที่ราคาถูกพยายามเลือกหุ้นหรือบริษัทที่ดีนะครับ นี่ไม่เยอะนะครับ ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดี แล้วก็รอในจังหวะที่ราคาค่อนข้างถูกเทียบกับมูลค่าที่ควรจะเป็นนะครับ คุณก็น่าจะสามารถที่จะทำได้นะครับ15%ถึง 20%ต่อปีเนี่ย ถ้าลงทุนได้อย่างเก่งนะครับ แล้วก็ฝึกนะครับ ค้นคว้าอ่านเยอะๆนะครับ ลงทุนไม่ต้องเป็นร้อยร้อยตัวก็ได้นะครับ อาจจะ 10-20 ตัวนะครับ เฉลี่ยความเสี่ยงไปนะฮะ คุณสามารถลงทุนนะครับ มีหุ้นนะครับ หรืออการลงทุนได้มากมายเมื่อเทียบกับบัฟเฟตในปัจจุบัน เพราะว่าอย่างของบัฟเฟตเนี่ยเขามีเงินในการลงทุนแต่ละทีเนี่ยเป็นหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยที่เขาจะต้องลงทุน เพราะฉะนั้นการลงทุนแบบเขาเนี่ยก็เลยมีหุ้นหรือมีบริษัทที่เขาจะลงทุนที่ค่อนข้างน้อยลงแล้วนะครับ ราะว่า ก็จะต้องเป็นบริษัทที่ค่อนข้างขนาดใหญ่ ต้องมีขนาดใหญ่ เขาถึงจะเอาเงินไปลงทุนได้ แต่สำหรับเรา นะครับ เรามีเงินที่อาจจะไม่ต้องขนาดนั้นใช่ไหมแต่เรามีเงินอาจจะน้อยกว่าเขา แต่นี่แหละเป็นข้อได้เปรียบของเรา นะครับ ในการที่สามารถเลือกลงทุนเลือกหุ้น เลือกบริษัทได้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลย แล้วก็สามารถจะเลือกในบริษัทที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับมูลค่าของมันได้นะครับ อ่า คราวนี้ลงทุนก็สามารถที่ พวกเราเนี่ยก็สามารถลงทุนในหุ้นที่ ROE มากกว่า 15%นะครับ สามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่มีผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่สูงนะครับ อาจจะเลือก 10มากกว่า 15%หรือมากกว่า 12% 10%ก็ว่าไป แต่ต้องดูในหุ้นที่ไม่ใช่ว่า ROE สูงมากแต่หนี้เยอะด้วยนะครับ ก็จะต้องเลือกในหุ้นที่หนี้ค่อนข้างน้อยนะครับ ROE ค่อนข้างสูงนะครับซื้อในราคาที่ต่ำนะครับ ถือไปได้ถือไปเรื่อยๆ ข้อสำคัญที่กูรูหลายๆท่านได้บอกก็คือ ตอนที่ซื้อเนี่ยเราสามารถรู้ได้ว่าเออดูว่ามูลค่าเทียบกับราคาเป็นเท่าไหร่ ก็คือเราจะต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับ เพื่อที่ราคานะครับจะย้อนกลับไปหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นตัวนั้น